เอาสิบมาคูณยี่สิบไป อืมมะเขือพวงไอ้ตับพวงมาอือตับพวง ครั้งสุดท้าย อืมเท่อไร่เพื่อนมาดูกันครับหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดเพื่อนืเอ้ยรางวัลก็คือสื่หนึ่งหกครับคำเตือนคำ ครับผมก็กราบสวัสดีสวีดัตกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับ กับอายหำแล่นะครับเพื่อนๆนะมาวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมออกค่ายพีจีอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าเป็นเกมไหนล่ะไปไหนแล้ว มหัศจรรย์แม่น้ำไทยนะครับถ้าจำชื่อไม่ผิดนะเดี๋ยวนะหาก่อน อ่านี่ไง มาครับเพื่อนๆอันดับแรกครับผมเรามาดูอัตราค่าจ่ายต่างๆของตัวเกมกันก่อนเลยเลยกันนะครับผม มันมีอะไรกันบ้างเนาะมัเริ่มกันเลยครับผมนี่จะเป็นตารางการจ่ายรางวัลต่างๆนะเพื่อนๆนะ ตัวแรกก็จะเป็นตัวสแคปเตอร์นะครับผม ต่อมาก็จะเป็นตัว Y นะครับผม นี่ก็จะเป็นปลาหมึกย่างนะ เป็นตัวจ่ายแพงสุดนะครับผมอ่าเราลงมาจะเป็นมะม่วงนะครับ ชมพู่นะ ดอกอัญชันนะครับคะน้านะครับมะเขือพวงนะครับผม แล้วก็จะเป็นตัวหนังสือครับ ตัว A ตัว K ตัว Q ตัว J แล้วก็เลข 10นะเพื่อนๆนะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของตัว Y กับแบบเหนียวหนึบนะครับผม ตัว Y แบบเหนียวหนึบ ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าเหนียวหนึบแบบไหนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับผมเป็นยังไงนะครับนี่ฉันจะเป็นตัววายได้นั้นเมื่อนะถ้ามาขอบมันปุ๊บมันแตกปุ๊บก็จะกลายเป็นขอบทองพอขอบทองแตก มันก็จะกลายเป็นขอบเอ้ยตัววายให้ทันทีเลยนะครับผมแหมดินตะกุกตะกัดซะเหลือเกิน อ่า ก็จะตามนี้เลยนะครับ ตามความยาวของที่มันลงมานะฮะ นี่จะเป็นฟีเจอร์การหมุนฟรีสปินนะครับผมต้องเข้าสแคตเตอร์ทั้งหมด 4 อันนะเพื่อนๆน่าจะได้ฟรีสปิน12 ครั้งนะครับผมอันมีฟีเจอร์การซื้อด้วยนะครับอันนี้จะเป็นวิธีชนะรางวัลนนะครับ อยู่ที่ 2,025วิธีจนถึง 32,400 วิธีเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวเอาเรื่องนะครับผมเพื่อนๆก็เข้ามาอ่านทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันได้แล้วกันนะครับผม มา ผมอยากเริ่มแล้ว อันนี้ก็จะเป็นเครดิตที่เหลือจากเมื่อวานนะครับผมกับ 630 เนาะเปิดหัวไปเลย 30 เลยวันนี้ ไปครับผมออโต้ไปเลย 30 ครั้ง ไปยาวๆไปยังไงรัตนา จะมาหรือเปล่าเงียบกลิบเงียบกลิบไม่มาเลย เฮ้ยจะสิบครั้งจะสิบเปิดแล้วนะ สิเปิดไม่เข้าไว้เลยไงบ้าบอกคอหมูย่างสิเปิดเป็นเพื่อนเออสิเปิดไม่เข้าให้เลย เอามาดอกอัญชันมาหนึ่งชุด สิบปื้อได้สิบด้วยโอ้ย ได้มะเขือพวงมา ตาพวงเออนั่นแหละอู้ตัววายนั่นไงตัววายแบบเหนียวหนึบ เอาสแคตเตอร์มาอีกหนึ่ง เอ้าได้ขนาดเต็มช่องไปดิ ตัววายยังอยู่อีกอู้ตัววายมาเชื่อมอีกเพื่อนไปกันยาวๆชมพู่ไปดิ ตัววายมาเชื่อมอีกสิบมากแล้วแหละเสียดายเสียดายอ่ะสามพันห้ารับเพื่อนๆโอ้โหเป็นเกมที่ผมชอบอีกเกมหนึ่งนะเพื่อนนะที่แบบเวลาเข้าเวลาอะไรมาเนี่ยเอาเรื่องอะเอาเรื่องเอาราวเลยนะครับผมโอ้สแคตเตอร์ว่ายังไง สแคตเตอร์อีกอันเดียวมาไหมมขอเถอะ ขอเถอะ อายหำแหละขอเถอะไม่มาเลยเพื่อน นลุกขนพองไปหมดแล้ว มาไม่ไม่มาแล้วไม่มีให้ลุ้นต่อเลยนะเจ็บปวดรวดร้าว ใส่ยู่คิวซะเลยเกิน มาหน่อยสิโอ้ยอะไรครับนี่ อะไรครับเนี่ยมาเอาสิบหนึ่งชุดไป เจมาโอ้โห ตัวไวเหมือนเพื่อนเอ้ยตรงนี้เต็มคาราเบลโอ้โหสุดยอดขันน้ำมาอีก ชมพู่มาแถวสาม เอาเดยตัวไวช่วยชีวิตอยู่ ชมพู่มาชมพู่ไม่เข้าแถวสามแต่ดอกนี้ บอกเลยว่าเอาเรื่องนะ จอดนี้บอกเลยว่าเอาเรื่องนะเพื่อนนะ เท่าไหร่ของอีกสามพันสี่ร้อยครับผม ไปกันต่ออีกสองครั้งผมจะเพิ่มยอดละ ผมจะเพิ่มยอดเบ็ดละ มาแบบนี้เราต้องเพิ่มยอดเบ็ดเลยนะ เอาเป็น 50 ก่อนแล้วกันเนาะเบาๆค่อยๆขึ้นไปเพื่อนค่อยๆขึ้นไปไปออโต้ไปสักสิบครั้งก่อน มาไหม มาไหม เอาเอาเอามามามาว่ายังไงโอ้มาแล้วข้างบน โอ้โหมองไม่เห็น มองไม่เห็นข้างบนว่ามาแล้วนะ ไปดีครับ ไปเอายังได้ลุ้นอีกสักหนึ่งตัวไหมไม่ไม่เป็นไรสิบองครั้งนี้พอใจแล้วขอจัดหนักจัดเต็มหน่อยครับผมป้าจ๋าขอหน่อยจ้ะป้าจ๋าขอหน่อยจ้ะมา ตัววายไปเออมาตัววายยังอยู่อางคานามายังอยู่อีกหนึ่งตัวยังได้สิบช่วยชีวิตเปิดแรกไป ได้อยู่ที่คูณ5นะเพื่อนนะคอมโบยังอยู่ที่คูณ5เอาสิไปขึ้นไปคูณ6ละอืมไม่ต่อเนื่องแม่น่าเสียดายอีก8ครั้งครับผมเอาตัวไว้มาขึ้นไปคูณ7ไปได้ตัว A มาอีกคูณ8ไปแหมไม่ต่อเนื่องให้เลยอีก700ครับผมมาอีกไหมไม่มาอีกไม่มาอีกมาหน่อยเคมา ไปขึ้นไปคูสิบมาขึ้นไปคูณสิบไป ออ้ยสิบเอ็ดไปคูณไปคอมโบคูณสิบสองไปคอมโบคูณสิบสามไปสิบสี่ไปดิอุ้ยดอกนี้ ไม่ต้องซื้อแตกหมื่นแน่นอนไหมถึงไหมอืมห้าพันผมนึกว่าแตกหมื่นแล้วเพื่อนๆอีกสี่ครั้งครับผม ตอนนี้ว่าแต่เข้านะคือยิ้มเลยว่าแต่เข้านะคอมโบคูณสิบห้าเอามาดิมาดิมาดิคูณไป บมาดิคิวมาอีกเอามาดิ ถึงไหมหลังไม่ถึง ไม่ถึงบอกไปเพื่อนๆโอ้ยหอีกสามพันครับ แตกหมื่นแล้วฟีสปิดลำนี้แตกหมื่นไปแล้ว อีกสองครั้งครับผมออโต้อีกสองครั้ง ไอ้ฟิตฟีสปิดอีกสองครั้งนะ เอาสิบมาคูณยี่สิบไป อืมมะเขือพวงไอ้ตาพวงมา อือตาพวง ครั้งสุดท้ายอืมอเท่าไรเพื่อนๆ มาดูกันครับหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดเพื่อนๆเอ้ยรางวัลก็โตรับไปเลยแล้วกันนะ แตกหมื่นแล้วครับผม สุดยอดหมดออโต้ชุดนี้อยู่ก็พอเลยดีกว่านะครับผม วันนี้พอแค่นี้ดีกว่านะครับผม กับ 17,756นั่นเพื่อนนะ ยารีหน้านิดหนึ่งนะครับ ผมไปถอนไปเสร็จหมื่นเจ็ดนะเพื่อนๆนะ ไปครับผม โอ้โหสำเร็จไหม สำมาเร็จ ครับผมผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนคนไหนมาเล่นดำนะครับ ผมก็เล่นเพื่อความตื่นเต้น เพื่อความบันเทิงเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นนะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากจะทดลองไม่อตื่นเต้นแบบผมลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับอ่าอย่างไรวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันครับผมมีแค่ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย